ดีค่ะกลับมาพบกับรายการพพิคเนตพยากรณ์หมอยหน้าแม่นๆนะคะวันนี้คุณหมอก็อาจจะเปิดดวงนะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะในรอบเดือนมีนาคมนะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะด้วยไพ่พระพิคเนตอย่างรู้อนาคตนะโอ้ชาววันพฤหัสนี้ต้องระมัดระวังนะอ่าได้ไพ่พระราหูนะ อาจารย์ก็เลืมให้เลขนำโชคไปอันนี้ได้ไพ่พระราหูเนาะต้องระมัดระวังของหายนะ เจ็บป่วยญาติผู้ใหญ่ เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแต่สิ่งต่างๆนะที่ชาววันพฤหัสนะได้เจอมาแบบว่าอาจจะเจอในเรื่องของ เจ็บไข้ได้ป่วยของหายหรือว่าเสียเงินเสียทองเป็นคดีความขึ้นลงศาลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเคลียร์กันได้นะถ้าเกิดขึ้นศาลเนี่ยคดีความหรืออะไรของท่านเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะ ว่าอะไรนะต้องติดสินมนหรือว่าต้องเสียเงินนะเพื่อให้ผ่านเรื่องผ่านราวคดีไปได้นะแต่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนชาววันพฤหัสนะคะ แต่ครอบครัวเนี่ยต้องระมัดระวังการมีปากเสียงนิดนึงแต่ระวังนะเกี่ยวกับน้ำนะลื่นล้มหกล้มในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยชาววันพฤหัสก็ต้องระมัดระวังตกน้ำจมน้ำด้วยนะคะนี่สำคัญเลยนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะสำหรับชาววันพฤหัสอันนี้นะคะก็ เป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะแบรนด์สวยๆบายหมอยหน้าแม่น ๆ นะคะ เป็นหน้าขารักษาสิวฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำนะคะก็ใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย แบรนด์สวย ๆ น้องใหม่หมอยหน้าเขาไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะอ่าเดี๋ยวต่อนะคะสำหรับชาววันพระหัสประมาณวันที่ 11ถึง20 เนาะเออช่วงเนี้ย การลงทุนนะชาววันพฤหัสนะ ลงทุนเนี่ยมันมีโอกาสว่าลงทุนไปแล้วจมทุนนะขายขายของเงียบนะพฤหัสในช่วงกลางเดือนเนี่ยลูกค้าเงียบนิดนึงนะอ่าจะช่วงนี้ต้องประหยัดนิดนึงนะคะ มันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วความรักก็ต้องระมัดระวังมีโอกาสทะเลาะกันเลิกกันในช่วงของประมาณกลางเดือนด้วยนะชาววันพฤหัสนะคะ ก็เดี๋ยวก่อนะคะท่านใดที่สนใจนะเป็นบูชาเป็น อ่าอัญมณีเสริมดวง 12 ราศี เป็นกำไรหน้าแขวนหน้านะคะ เสริมดวงนะคะ ก็เข้าไปดูที่ Facebook หมวยหน้าแม่ หรือ Facebook อาจารย์นีน้านะคะ เดี๋ยวต่ออ่า ชาววันพฤหัส นะ ประมาณวันที่21ถึง30 อ่า การงานเหนื่อยนะ ช่วงนี้ชาววันพฤหัสเนี่ยถ้าไปเรียนในสาขาเป็นนักเรียนนะพวกศิลปะกรรมศาสตร์ หรือว่าเรียนแต่งหน้าเรียนความงามจะมีโอกาสลงคอร์สความงามหรือว่าทำธุระเรียนเกี่ยวกับออกแบบ อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะ สำหรับชาววันพฤหัสแต่ประมาณช่วงของปลายปลายเดือนไปแล้วเนี่ยจะมีโชคมีลาบนะจะไปสมัครงานเนี้ย ชาววันพฤหัก็จะได้นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ